พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช ประเทศไทยกำลังมุ่งเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงโดยเทคโนโลยีของตนเอง ซึ่งการทำวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีจำเป็นต้องทำการวิเคราะห์ทดสอบ ที่ได้มาตรฐานสากล แต่มีค่าใช้จ่ายสูง และต้องส่งไปทำต่างประเทศ การมีศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบภายในประเทศ จึงมีความสำคัญอย่างมากครับ สวทช จัดตั้งศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ หรือ NCTC ขึ้น เพื่อให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่าง ๆ สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามูลค่าสูง และส่งเสริมงานบริการวิเคราะห์ทดสอบ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเครื่องมือที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมให้บริการโดยความสะดวกและรวดเร็ว สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาสินค้ามูลค่าสูง ทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้บริการในรูปแบบเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยทำงานร่วมกับ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ 22 แห่ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้กับผู้ประกอบการไทย ไปสู่ตลาดโลกได้เต็มประสิทธิภาพ สนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดย สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000